ครับ สวัสดีครับ ผมอาจารย์กอนนัสสวัสดิ์ อาจารย์สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องงมคณะเทคโนโลยีข้ากรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรามาเข้าสู่รายวิชาพื้นฐานทางออกแบบแฟชั่นสำหรับชุมชน Basic Fashion Design Community โครงการไทยมุก วันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องผ้าคามนะครับ ผ้าคามที่ดีนะครับ สีลักษณะของผ้าคามต้องสีสดใส สีเข้มนะครับ ผ้าคามค่อนข้างจะราคาสูง นะครับผ้าคามที่ดีจะต้องเนื้อผ้านะครับสวมใส่สบาย ราคาของผ้าย้อมคามก็มีสองประเภทก็คือราคาสูงกับปานกลาง ส่วนผ้าคามราคาสูงจะมีความต้องการของตลาดค่อนข้างน้อยนะครับส่วนผ้าคามที่ระระดับราคาปานกลางจะมีความต้องการระดับสูง ผ้าคามที่ดีนะครับก็คือสามารถนำมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าครับเรามาดูกันว่ากระเป๋าทางซ้ายมือของผมนะครับว่าเป็นการออกแบบประการตัดเย็บกระเป๋า จากผ้าคามเราจะมีเทคนิคการตัดเย็บได้ไง เชิญรับชมครับเราจะมาแนะนำอุปกรณ์การตัดเย็บนะครับ ครับอุปกรณ์การตัดเย็บก็มี 1 ได้นะครับได้เป็นสีของสีเดียวกับเย็บขามนะครับผม2กันไตตัดผ้านะครับสามดินสอสายวัดนะครับไม้บรรทัด เข็มหมุด แล้วก็เข็มปักไหมนะครับแล้วก็ไหมปัก DMC นะครับต่อจากนั้นนะครับเรามาดูขั้นขั้นตอนการตัดเย็บนะครับว่าเรามีขั้นตอนการตัดเย็บยังยังไงบ้าง วิธีที่1นนะครับโดยการนำแบบตัดของกระเป๋านะครับกับผ้าย้อมคามและผ้ากาวรีดประกบกันให้เรียบร้อยนะครับนี่คือตัวอย่าง นะครับตต่อจากนั้นปุ๊บเราก็เอาแบบตัดลอกแบบตัดให้เรียบร้อยนะครับกระเป๋าใบนี้ประกอบด้วยชิ้นหน้า 2 ชิ้นนะครับแล้วก็ก้น1ชิ้นนะครับแล้วก็หู1ชิ้นนะครับต่อมานะครับเราก็ใช้แพทเทิร์นโดยการหยิบบล็อกก็คือบล็อกกลมๆนะครับนำมาขีดบนผ้าย้อมขามนะครับโดยการใช้ดินสอขีดผ้านะครับหรือช็อกสีนะครับก็คือสามารถทำความสะอาดได้ง่ายนะครับแล้วก็เอาช็อกสีนะครับขีดนะครับหรือเอาแบบลวดลายที่เราต้องการ นะครับออกแบบลวดลายนะครับ ขีดเป็นวงกลม นะครับก็ก็จะได้ลายที่เราต้องการนะครับต่อจากนั้นปุ๊บเราก็ใช้ไหมปัก DMC นะครับไหมปัก DMC นะครับก็จะมีขายตามท้องตลาดโดยทั่วทั่วไปนะครับไหมที่ดีนะครับก็คือสีต้องไม่ตกประมาณนี้นะครับผมต่อจากนั้นปุ๊บเราก็ ช้ไหมปักดนยการเดินเนาหลักการเนานะครับก็คือแทงจากด้านล่างนะครับ แล้วก็เดินเส้นนะครับโดยการเนาให้มันสม่ำเสมอนะครับโดยการเนาให้สม่ำเสมอกันนะครับ ของช่องไฟแต่ละช่องโดยการเว้น นะครับในกรณีการหาบล็อกแพทเทิร์นนะครับ ถ้าเป็นต่างต่างจังหวัดนะครับ ก็สามารถใช้แก้วน้ำนะครับมาแทนที่ได้หรือใช้ท่อน้ำ PVC ที่มีหลายขนาดนะครับ ก็สามารถนำนำมาเป็นบล็อกแพทเทิร์นได้นะครับทำปมให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับก็ตัดเสร็จที่ไม่ได้ใช้ออกนะครับ ก็จะได้ลวดลายที่ต้องการ นะครับ นะครับ ต่อจากนั้นปุ๊บเราก็เดินเส้นนะครับไปทุกแพทเทิร์นที่เราต้องการนะครับ เหมือนตัวอย่างนะครับผม นะครับก็คือการเดินเส้นต่างๆ นะครับเมื่อเราเดินเส้นเป็นวงกลมเรียบร้อยเสร็จ4วงนะครับต่อจากนั้นปุ๊บเราก็จะมีการดีไซน์ ในการเพิ่มมูลค่าของชิ้นงานของกระเป๋า ด้วยการเดินเส้นนะครับ ให้มันมีจุดเด่นหลายๆอย่างนะครับ หลักการเดินเส้นโดยการใช้ไม้โค้ง หรือไทเคิร์ฟนะครับหรือบางบางแห่งก็เรียกว่า นกแก้วนะครับ โดยการใช้นกแก้วหรือมาไทเคิร์ฟนะครับ ไมโครงวางบนแพทเทิร์นนะครับ แล้วก็นะครับในการดีไซน์นั่นเองนะครับ ขีด หรือออกแบบนะครับ การเดินเส้นของกระเป๋านะครับ นะครับ เป็นการเดินเส้น ต่อจากนั้นปุ๊บนะครับก็เดินเส้นเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของชิ้นงานเพิ่มขึ้น การเดินเส้นนะครับโดยการใช้ไหมสีขาวนะครับ การใช้สีตกฝั่งฝั่งตรงข้ามจะทำให้ชิ้นงานเราเด่นขึ้นนะครับ ต่อจากนั้นปุ๊บเราก็ทำปมให้เรียบร้อยด้วยการเนาเส้นหรือการเดินเส้นนั่นเองนะครับ เราใช้เส้นได้เส้นเดี่ยวนะครับ ไม่ใช้เส้นคู่นะครับ เดินเส้นไปเรื่อยๆนะครับ เส้นที่เราออกแบบดีไซน์นะครับ เราเดินเส้นจนสำเร็จนะครับ เดินทุกเส้นทุกเส้นนะครับ ก็จะเป็นออกชิ้นงานประมาณนี้นะครับ ต่อจากนี้เราจะมาพูดถึงขั้นตอนขบวนการตัดเย็บนะครับ โดยการนำชิ้นหน้า 2 ชิ้นมาประกบเข้าด้วยกันนะครับนำชิ้นหน้า2 ชิ้นนะครับประกบเข้าด้วยกันรือนำด้านด้านถูกประกบกับด้านถูกนะครับ นะครับโดยการใช้เข็มนะครับ ตึงไว้ตรงจุดแต่แต่แต่ละมุมนะครับ หรือจุดน็อตนะครับในการเริ่มจากปากกระเป๋าก่อนจากหูกระเป๋านะครับ หลังจากนั้นปุ๊บก็เย็บเส้นตรง1เส้นนะครับ การเย็บผ้านะครับ ต้องเลือกได้สีเดียวกับผ้านะครับ นะครับ หลักการเย็บผ้านะครับฟรีเข็มทั่วไปนะครับ เราจะใช้ฟรีเข็มโดยปกติก็คือ 2.5 นะครับ นะครับ เราเป็นการต่อหูให้เรียบร้อยนะครับ ต่อหูกระเป๋า ต่อจากนั้นปุ๊บเรานำหูไปรีดแบตะเข็บให้เรียบร้อย รีดแบตะเข็บให้เรียบร้อยนะครับ เป็นการเข้าตะเข็บด้านข้างนะครับ ในการนำนำกระเป๋าด้านข้าง 2 จุดนะครับ วางจุดน็อตให้ตรงกันนะครับน็อตบนและน็อตล่างคำว่าคำว่าน็อตก็คือก็คือจุดเริ่มกับจุดจบนั่นเองนะครับกัดเข็มหมุดให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็เย็บจากนะครับก้น มาถึงหูกระเป๋านะครับ เย็บเส้นตรงหนึ่งเส้นในการจุดเริ่มต้นนะครับ เรามีการย้ำนะครับ การย้ำในการกดย้ำนะครับ เพื่อเป็นความแข็งแรงของจุดเริ่มต้นนะครับต่อจากนั้นปุ๊บเราก็เย็บเส้นตรงหนึ่งเส้น นะครับ เพื่อมาถึงจุดจบนะครับ ให้กดย้ำนะครับต่อจากนั้นปุ๊บตัดให้เรียบร้อยนะครับ นี่คือด้าน ด้านข้างของกระเป๋านะครับ แล้วก็นำไปรีดไปตะเก็บให้เรียบร้อย ทีนี้เรามาดูตรงจุดกลางของกระเป๋านะครับ ตรงมุมของกระเป๋าเราจะจะมีการเทคนิคในยการเย็บมุมสามเหลี่ยมนะครับ หรือมุมฉากนะครับ โดยการเย็บเส้นตรงตรงมุมทั้ง 2 ชิ้นนะครับหลักการเย็บมุมนะครับเราจะใช้ฟรีเข็มถี่นะครับ อาจใช้เบอร์2นะครับเย็บตรงเย็บตรงมุมนะครับ นะครับนี่คือตัวอย่างการเย็บมุม เนื่องจากเราจะมีการขีบหรือการบากของมุมนะครับนี่เป็นเทคนิคของการตัดเย็บเสื้อผ้า เพื่อที่จะไม่มีการลุยหรือการหลุดนะครับ เราเย็บมุมทั้งสองด้านนะครับต่อจากนั้นปุ๊บเราก็นำชิ้นของกระเป๋าไปรีดไปตะเข็บให้เรียบร้อยโดยการล้มเข้าหากลางตัวหรือเข้าหาด้านในนะครับ เรานำกระเป๋าไปรีดนะครับให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ทั้งเป็นมุม แล้วก็ด้านข้างต่อจากนั้นปุ๊บเราก็มาต่อด้านข้างของกระเป๋าอีกข้างหนึ่งนะครับ เรานำหูของกระเป๋านะครับ ไปรีดล้มตะเข็บเข้าด้านใน หรือเข้าหาเส้นกลางตัวนะครับ ตรงหูกระเป๋า ตรงปากกระเป๋า แล้วก็บริเวณด้านข้างนะครับรีบรีดล้มด้านในหรือรีดเข้าหาเส้นกลางตัวนั่นเองนะครับ ก็จะได้ออกมาเป็นชิ้นงานประมาณนี้นะครับ ส่วนด้านข้างเราก็รีดล้มตะเข็บในยการแบะตะเข็บออกนะครับ เมื่อเสร็จชิ้นงานตัวกระเป๋าปุ๊บเราจะมาเข้าก้นของกระเป๋า นะครับครับหลักการเข้าก้นของกระเป๋าด้วยการนะครับนำตัวกระเป๋ากับก้นกระเป๋ามาวางตรงจุดน็อตนะครับ จุดกลางๆนั่นเองของแต่ละชิ้นนะครับ เราก็เย็บทีละมุมนะครับในการเย็บก้นกระเป๋านะครับ จุดเริ่มต้นนะครับ เราจะมีการย้ำนะครับตะเข็บข้างของกระเป๋ามีการแบะตะเข็บให้เรียบร้อย นะครับเราก็จะได้ตัวเปล่าเป็นตัวนอกนะครับ ก็จะอยู่ในลักษณะประมาณนี้นะครับนี่คือด้านนอกนะครับ หรือด้านผิดนะครับ เดี๋ยวจะดูด้านในกันนะครับว่าเจาะมาเป็นหน้าตาอย่างไง นะครับ ต่อจากนั้นปุ๊บนะครับ เราก็จะมาใส่ซับในกับหูกระเป๋า ก็จะได้กระเป๋าที่ออกมาสมบูรณ์แบบ แล้วก็นำไปรีดให้เรียบร้อยนะครับ นะครับ เราสามารถนำทำไส้ไก่นะครับ ติดกระดมกะลา1 เม็ดนะครับ เพื่อปิดหูกระเป๋านะครับ ประมาณนี้นะครับ นี่คือด้านหน้านี่คือด้านข้างของกระเป๋า แล้วก็ด้านหลังนะครับ แล้วก็ด้านหน้านะครับ เป็นไงกันบ้างครับกระเป๋าสวยไหมครับ สวยถูกใจไหมครับ นะครับเรามาดูกันนะครับว่าข้างหน้าต่อไป ผมจะสอนอะไร และจะนำเสนออะไรครับผม ครับผมสวัสดีครับ